ในการเตรียมสื่อวิดีโอเพื่อนำเข้าสู่คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเรานั้นนะคะ หากจะพูดถึงการเตรียมสื่อวิดีโอทั้งหมดนะคะ ให้มีคุณภาพนั้นก็จำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการ ถ่ายทำวิดีโอนะคะที่ให้ได้ทั้งภาพและเสียงที่มีคุณภาพนะคะ รวมไปถึงการเตรียมเนื้อหาที่สามารถสอดคล้องนะคะ ถ่ายทอดความรู้ได้ตรงกับความต้องการของเรานั่นเองนะคะ แต่อย่างไรก็ดีในเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะในการเตรียมวิดีโอสำหรับทางสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น เราเองจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อวิดีโอนะคะ ประเภทของไฟล์วิดีโอ เพื่อไม่ให้วิดีโอนั้นเนี่ยมีขนาดไฟล์ ที่ใหญ่จนเกินไป ทำให้การทำงานนั้นเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะคะรวมไปถึงวิธีการนะคะในการสร้างสื่อวิดีโอ ซึ่งเราจะเป็นจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างคร่าวๆเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้วิดีโอนะคะหรือผลิตวิดีโอที่สามารถนำไปใช้ในคลังสื่อ การเรียนรู้ออนไลน์ของเราได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเผยแพร่ต่อไปค่ะ การเตรียมสื่อวิดีโอ เรามักจะได้ยินคำว่า SD หรือ HD กันอย่างคุ้นหูนะคะ ซึ่งเป็นคำที่เรียกใช้คุณภาพของวิดีโอ ที่มีความละเอียดของวิดีโอที่แตกต่างกันออกไป เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่คำแรกนะคะ SD หรือ Standard Definition เป็นคำเรียกที่กล่าวถึงคุณภาพของวิดีโอในแบบมาตรฐาน หรือมีอัตราส่วนการแสดงผลอยู่ที่ 720คูณ480 พิกเซล ซึ่งพิกเซลในที่นี้ คือจุดสีที่เกิดขึ้นบนภาพ ยิ่งมีจำนวนมากก็จะส่งผลต่อความคมชัดของภาพที่เกิดขึ้นค่ะ ส่วน HD นั้น ย่อมาจากคำว่า High Definition โดยมีอัตราส่วนการแสดงผลอยู่ที่ 1280คูณ720พิกเซล หรือเรียกได้ว่าความละเอียด 720พิกเซลขึ้นไปนั่นเองค่ะ สำหรับการกำหนดคุณภาพของวิดีโอนั้น ก็ควรเลือกความละเอียดที่ดีที่สุด หรืออาจจะเลือกเป็นคุณภาพระดับ SD หรือ 480 ก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะสื่อวิดีโอที่ใช้เป็นคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น สามารถเปิดดูได้ด้วยบนอุปกรณ์ใดก็ได้ อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตคุณภาพแบบ SD ก็เพียงพอแล้วค่ะ แต่หากสื่อวิดีโอนั้น ต้องการความคมชัดสูง ก็ควรเลือกเป็นแบบ HD นะคะ ประเภทของไฟล์วิดีโอสำหรับประเภทของไฟล์วิดีโอนั้น ก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะคะ ไม่ว่าจะเป็น MPEG 4 WMV RM MOV AVI DV เป็นต้นค่ะ แต่ไฟล์วิดีโอที่นิยมใช้ทั่วไปในการเผยแพร่ผ่านคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น เรามักจะพบเห็นด้วยกัน 3 ประเภทไฟล์ค่ะ ได้แก่ ไฟล์ MPEG-4 ไฟล์ MOV และไฟล์ AVI ค่ะ ซึ่งทั้ง 3 ไฟล์นี้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันเลยนะคะ ว่าแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ไฟล์ประเภทแรก ไฟล์นามสกุล .mpeg4 เป็นไฟล์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากมีการบีบอัดข้อมูลได้ดี ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็ก แต่ยังคงคุณภาพที่ดีไว้ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งไฟล์นามสกุล .mpeg4 นี้รองรับสื่อวิดีโอดิจิตอลในปัจจุบัน เช่น โมบายโฟน iPad iPod ซึ่งนิยมนำมาใช้งานในคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะ ต่อมาไฟล์นามสกุล .mov เป็นไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพสูง ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Apple สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ค่ะ สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม QuickTime หากต้องการใช้งานผ่านเว็บไซต์ จะต้องติดตั้งปลั๊กอินไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ ก่อนนำไฟล์ประเภทนี้ไปใช้งานค่ะ ซึ่งไฟล์นามสกุล .mov นี้ เป็นที่ได้รับความนิยม ในการใช้งานผ่านคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อย่างมากเลยนะคะ สุดท้าย ไฟล์วิดีโอประเภท AVI เป็นไฟล์นามสกุลวิดีโอมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ค่ะ ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาดคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับไฟล์วิดีโออื่น แต่มีการบีบอัดข้อมูลที่น้อย ทำให้มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากทำให้เป็นไฟล์นามสกุล ที่มีความนิยมในการใช้เผยแพร่ผ่านคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ น้อยกว่าไฟล์ประเภทวิดีโออื่นค่ะ การสร้างสื่อวิดีโอ ที่ผ่านมาเราได้รู้จักกับการกำหนดคุณภาพของวิดีโอ และประเภทไฟล์นามสกุลต่างๆ ของวิดีโอกันไปแล้วนะคะ การสร้างวิดีโอนั้นสามารถทำได้ด้วยกัน 2 วิธีค่ะ คือ ถ่ายทำโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องวิดีโอ และง่ายที่สุดคือ การบันทึกวิดีโอผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อย่างง่ายค่ะ แต่อย่างไรก็ดี เราจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของวิดีโอที่กล่าวไปแล้วด้วยนะคะ อีกทั้งในการสร้างวิดีโอนั้น จะต้องมีการวางแผนในการถ่ายทำเพื่อให้สามารถสื่อสารเนื้อหา ให้ผู้รับชมหรือผู้เรียน เข้าใจและขยายความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มากขึ้น สำหรับวิธีการต่อมาในการสร้างวิดีโอนั้น เราสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมที่ใช้ในการแคปเจอริงหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมในการสร้างงานมัลติมีเดีย ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถแปลงออกมาเป็นรูปแบบของไฟล์วิดีโอได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในการสร้างงานวิดีโอนั้น เราสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการจัดไฟล์วิดีโอที่ถ่ายทำไว้ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือเรียกว่าการตัดต่อวิดีโอนั่นเองค่ะสำหรับโปรแกรมที่นิยมนำมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอนั้น ก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Windows Movie Maker ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย แต่ก็มีลูกเล่นไม่มากพอนะคะ เหมาะสำหรับงานตัดต่อที่ไม่ซับซ้อน หรือมีรายละเอียดที่ไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ a d v a n c e ขึ้นไป ในการตัดต่อวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro Final Cut Pro Vegas หรือจะเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการ OS อย่าง iMovie ก็ทำให้เราสามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างละเอียดมากขึ้น มีลูกเล่นและเอฟเฟกการใช้งานที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้สื่อการเรียนรู้วิดีโอของเรานั้น มีความน่าสนใจ และมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเตรียมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ประเภทสื่อการนำเสนอไปแล้วนะคะ รวมถึงการเตรียมสื่อออนไลน์นะคะประเภทต่างๆไปแล้วด้วยนะคะ ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างกันออกไปนะคะตามวัตถุประสงค์ของสื่อนั้น ดังนั้นเนี่ยหากเรามีการเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพนะคะ ก็จะช่วยให้การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของเรานั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญก็ทำให้การใช้งานลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเรานั้นเนี่ยมีความยั่งยืนด้วยส่งผลให้สื่อดิจิทัลเนี่ยก็จะมีบทบาทสูงขึ้นตามลำดับนะคะ แล้วที่สำคัญเนี่ยคลังสื่อการเรียนรู้ของเราเนี่ยก็จะเป็นคลังสื่อที่มีคุณภาพต่อไปเช่นกันค่ะ